วันนี้เราจะมาทำอ่อมนูนาพอเอาส่วนที่ไหม้เขาออกนะครับกก็จะเหนียวข้นขึ้นดูดิ อืม น่ากินมาก สดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นเมนูหนูนะครับวันนี้เราจะมาทำอ่อมหนูนาเป็นหนูนาอย่างดีเลยนะครับเอามาจากร้อยเอ็ดอยู่ตามนาอย่างเงี้ยนะครับเขากินข้าวเปลือก ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวกันนะครับก็จะจับหนูฤดูนี้นะครับวันนี้หนู 3 ตัวนะครับนะตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลย ก็จะมาสับแบบนี้นะครับสับให้ละเอียด กับเนื้อเขาให้ละเอียดเลยนะครับ เครื่องในก็แยกไว้ต่างหากละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะครับนี่เครื่องนงเครื่องในก็อยู่ในนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ เครื่องที่ใช้สำหรับตำนะครับ ก็จะมีตะไคร้นะครับมีพริกแห้งแล้วก็มีพริกสดก็ได้นะครับเพิ่มความเผ็ดหลังจากที่ใส่พริกแห้งกับตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะครับ ปอกเปลือกให้สะอาดนะครับ แล้วก็ไปล้างน้ำอย่างดีเลย ถ้างั้นเดี๋ยวมันมีลานะครับตะไคร้ก็ใส่เยอะหน่อยนะครับ แล้วก็พริกก็แล้วแต่นะ แต่เวก็จะใส่เยอะนิดนึงนะครับ เพราะว่าหนูเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับจะทำให้ขาวได้ โอเคนะครับ เราก็ตำเครื่องแบบนี้ให้เสร็จนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปกันเลยครับ พอเสร็จแล้วนะครับ หนู 3ตัวสับให้ละเอียดแบบนี้เลย แยกเครื่องในไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูผักกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของผักที่จะใส่ในแกงอ่อมนะครับ ก็จะมีต้นหอมแบบนี้นะครับนี่อันนี้ได้มาจากร้อยเอ็ดเลยมันก็จะเป็นเหมือนหอมแดงอย่างเงี้ยครับ ต้นมันนี่แล้วก็มีผักชีลาวนะครับ นี่เลย 2 อย่างนะครับ เดี๋ยวขอปอกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งขั้นตอนการปอกนะครับ ก็ตัดตรงก้นเขาออกแบบนี้นะครับ แล้วก็ ั่นนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันเลยครับ วิธีการคั่วหนูเนี่ยให้หอมเนี่ยทำยังไงนะครับเรามาขั้นตอนนี้นะครับใส่เครื่องตำของเราลงไปกับหนูคลุกเคล้าให้เข้ากันกะลานะครับน้ำปลานะครับมีปลามีน้ำปลานะครับผงชูรสนะครับนิดหน่อย เปิดไฟเลยนะครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย เยอะเยอะหมูเยอะมากหมูทั้ง 3 ตัว เดี๋ยวรอเขาสุกนะครับแป๊บหนึ่ง และข้าง ๆ กันนะครับกับหม้อคั่วอ่อมหนูอันนี้ก็จะเป็นการปิ้งข้าวเหนียว นึ่งแล้วเรียบร้อยให้เป็นดำๆ เดี๋ยวเราไปเคาะออกแล้วก็ตำ เวลาเขาเอามาใส่ในอ่อมเนี่ยเขาจะทำให้เหนียว น้ำซุปในอ่อมเนี่ยเขาจะเป็นเหนียวเหนียวข้นๆนะครับทำให้อร่อยดี อันนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย ครับเบกก็จะย่างให้เขาไหม้เลยนะครับ โอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่หม้ออ่อมหนูกันครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็คั่วคั่วให้เขาสุก ยากนะครับ เป็นอันนี้เป็นไม่ใช่หนูเลี้ยงนะ เพื่อนเป็นหนูนา หนู หนูที่เขาช่วงช่วงหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยแหละเขาจะกินหนูกันจนถึงปีใหม่เลยนะครับ ทุกวันนี้หนูเลี้ยงเขาก็มีนะครับ แต่เนื้อมันจะไม่อร่อยเท่า เพราะว่ามันเขาเยอะ เขาเลี้ยงด้วยหัวอาหารนะครับ ก็จะลักษณะมันต่างกัน ความหอมก็ไม่เหมือนกันนะโอเค เดี๋ยวรอหนูสุกเดี๋ยวเรามาเจออ่าหลังจากที่เราย่างข้าวนะครับ จนดำแล้วก็มาเคาะออกแบบนี้เลยนะครับนะ จะทำให้แกงอ่อมของเราเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับ ได้ข้าวตัวนี้แหละ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะแบบนี้เลยก็เอาส่วนที่ไหม้เขาออกนะครับนะ เอาลงโคกแบบนั้น เอาไว้ต่ำนะครับ โอเค เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตำกันเลยครับ หลังจากที่เราเคาะตัวเศษข้าวดำๆนะครับ ที่เขาไหม้ออกนะครับ ให้เราตำอย่างนี้เลยให้เขาเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตำตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งเป็นก้อนเล็กๆนะครับสำหรับลงหม้ออ่อมหนูกันครับ หลังจากที่คั่วหนูจนแห้งนะครับไอ้ที่เราตำเมื่อกี้นะข้าวอะเอามาบิดลงในหม้อแล้วก็คั่วนี้เลย เครื่องแกงหนู ก็จะเริ่มหอมนะครับตอนนี้ เสียงได้ที่แล้ว เติมน้ำลงไปนะครับหนึ่งถ้วยใหญ่ ขั้นตอนนี้นะครับ ก็เร่งไฟแรงเลย แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราเผาย่างไฟมานะครับแกงก็จะเหนียวข้นขึ้นเพราะข้าวอันนี้แหละครับ ถ้าใครที่อยู่บ้านนะครับ ติดติดกันก็ไม่ต้องเผาก็ได้นะ เพราะว่ามันควันมันจะเยอะนะครับ ให้ใช้เป็นข้าวคั่วมาใส่แทนก็ได้ ใส่ผงข้าวคั่วลงไป มันก็จะเหนียวเหมือนกันครับ แต่ก็ความหอมก็จะสู้ข้าวที่เอาไปเผาแบบนี้ไม่ได้นะครับ ตัวนี้จะอร่อยกว่าน้ำกำลังจะเดือดแบบนี้นะครับเบสใส่ต้นหอมนะครับ ที่เขาเป็นหัวหอมแดงแบบนี้นะครับเนี่ยได้มาจากร้อยเอ็ดอันนี้อร่อยมากนะครับ นะหากินยากนะ ถ้าไม่ได้ปลูกเองเนี่ยก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหน เพราะมันไม่มีขายนะครับ นะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลย ถ้าเพื่อนๆ หาไม่ได้ก็ใช้เป็นต้นหอมนะครับ นะส่วนโคนเขาก็ตัดแบบนี้นะครับ มาใส่ได้เลยนะขั้นตอนนี้เราปรุงรสใกล้ได้ทานแล้วแหละ ต้องเติม เติมเกลือนะครับเติมเกลือกับน้ำปลาอย่างเดียวใส่น้ำปลาลงไปเลยครับว้าวขั่วก็สุกแล้วหอมน่ากินมากเลยเพื่อนนี่นะครับหากินยากนะเนี่ย นี่น้ำก็จะเริ่มข้นขึ้นนะครับ หนืดขึ้นเห็นไหมเนี่ยแกงออกแบบอีสานแท้ ๆ เลยนะครับ ใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มนิดนึงนะครับ ประมาณสักสองช้อนชา ที่เราจะใส่ชุรสเราก็ใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อให้มันกลมกล่อมขึ้น น้ำก็จะเริ่มเหนียวๆน่ากินนะครับ กินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะอร่อย อร่อยแล้วพ่อขั้นตอนนี้นะครับ เราใส่ผักชีลาวลงไปนะครับ ที่เวทหั่นไว้เนาะก็แล้วก็ต้นหอมครับต้องใส่ผักเยอะ ๆนะครับนะถึงจะอร่อยพวกแกงอ่อมแล้วที่ไฮไลท์เลยคือกะเพรานะครับ นี่ต้องใส่นะครับน่ากินดูสิอืม เขาจะช่วยให้หอมมากๆเลยนะครับ นะไอตัวใบกะเพราเนี่ย มันเป็นของคู่กัน ถ้าใครไม่มีผักชีลาวก็ใส่กะเพราอย่างเดียวก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหน่ากิน ในกล้องยิ่งน่ากินดูสิอืมนน่ากินมาก พอเป็นข้าวสีมาเนี่ยนะมันจะดูแบบ เป็นเนื้อไปเลยดูเป็นนุ่มๆนุ่มเลยปิดไฟแล้วครับ เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับเพื่อนน่ากินมาก ออมหนู หนูเยอะมากเลยนะเนี่ย ครับสำหรับเมนูอ่อมหนูวันนี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าวิธีการทำไม่ได้ยากเลยนะครับ แต่ว่าวัตถุดิบนะ่ะหากินยากหนูที่ไม่ใช่หนูเลี้ยงนะครับ เป็นหนูตามนา วันนี้อิมพอร์ตจากร้อยเอ็ดเลยนะครับนายาต นะทางพ่อเขาส่งมาให้ ก็นานๆนะครับปีหนึ่งก็จะกินครั้งหนึ่งช่วงเทศกาลใกล้ๆปีใหม่อย่างเงี้ยแหละโอเคนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็เป็นเมนูที่หลายๆ คนอาจจะไม่ชอบก็ได้ให้ดูเป็นวิธีการทำเผื่อใคร ได้มีโอกาสได้ทานก็จะได้ทำทานกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเวก็จะลงคลิปดีๆ ที่เป็นสาระดี ๆ ให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในช่องนะ ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ